สวัสดีครับ ขอต้อนรับผู้เรียนทุกท่านเข้าสู่บทที่ 2 ของวิชา ลดความคลาดเคลื่อนทางยา เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีครับสำหรับบทที่ 2 นี้ เราจะลงไปในรายละเอียดของความคลาดเคลื่อนทางยา ในขั้นตอนของการสั่งใช้ยา และการคัดลอกยาครับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนที่เรียนจบบทนี้นะครับ จะสามารถ อธิบายการทำงานของบุคลากรสุขภาพ ในขั้นตอนของการสั่งใช้ยาและการคัดลอกยาครับ หรือที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า prescribe สำหรับการสั่งใช้ยา และ transcribe สำหรับการคัดลอกยาครับสองขั้นตอนนี้เป็นสองขั้นตอนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และก็ทำงานไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับ นอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถที่จะระบุสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา ในทั้งสองขั้นตอนนี้ครับ และที่สำคัญครับ จะสามารถที่จะอธิบายบทบาทและตัวอย่างของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน การสั่งใช้ยาและการคัดลอก ขอทบทวนกระบวนการใช้ยา medication use process ที่เราได้พูดถึงแล้วในบทที่ 1 สั้นๆนะครับ กระบวนการใช้ยาหลักๆมีอยู่ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับ ก็คือขั้นตอนของการสั่งใช้ยา ซึ่งคุณหมอนะครับ หรือผู้สั่งใช้ยานี้จะเป็นผู้เริ่มต้นที่จะตรวจวินิจฉัยและตัดสินใจในการสั่งใช้ยา จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ที่มีรายการยาเกิดขึ้น และเป็นรายการยาที่จะถูกส่งต่อไปสู่ขั้นตอนอื่น ๆนะครับ ขั้นตอนทางสคายนี้เป็นการคัดลอกรายการยาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นผู้ป่วยในนะครับ เมื่อคุณหมอบันทึกรายการยาที่จะสั่งเข้าไปในประวัติการสั่งใช้ยาแล้วนะครับ ทางพยาบาลซึ่งจะเป็นผู้ที่ดูแล ผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นการก็จะทำการคัดลอกรายการยานั้น ลงไปในใบสั่งยาแล้วก็ส่งต่อไปให้ห้องยา ซึ่งเภสัชกรจะทำการตรวจสอบนะครับจัดและจ่ายยานะครับให้กับผู้ป่วยหลังจากนั้น อรายการยาและตัวยาก็จะวิ่งเข้ามายังผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย ถ้าเป็นผู้ป่วยในก็จะเป็นพยาบาล ที่จะนำรายการนี้ให้กับผู้ป่วยอย่างถูกต้องถูกคนถูกเวลานะครับและก็ถูกปริมาณ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกก็จะเป็นผู้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเองนะครับ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ในกระบวนการที่จะติดตามผลการรักษานะครับและก็ดูแลปรับแต่งยา นะครับ ก็เข้ามาสู่กระบวนการที่จะให้คุณหมอตรวจ วินิจฉัยและสั่งใช้ยาต่อเนื่องไปอีกครั้งหนึ่งครับ